เกมเนีวไหลเนีวไหลคุณสันใช้เงินไม่เอ้ยเจ๊เติมช่องแรกช่องแรกเอ้าเรียบร้อยผมจ้างมาเนี่เอาเติมเลยครับผมว้าวว้าวเเติมเลยครับผม โอเคครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผม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 โอเคมาครับผมวันนี้เรามาที่รุน400บาทนะ ผมแลเลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะ อย่าลืมห้ามลืมนะกระบึมไปครับผมเบ็ด50นะเริ่มต้นกันที่เบ็ด50เป็นเกมใหม่ของค่าย PG นะ ผมก็โอ้โหภาพสวยสวยงามสวยงามมาก เวลาผมเล่นนะผมผมจะไม่ค่อยดูรายจ่ายนะ จะแบบเน้นลุ้นเลยอ่ะเกมสวยมากทุกคน ภาพสวยมากนะผมโัวหแอนิเมชันสุดสุดตีดอุ้ยอุ้ยเอ้ยไอตาเดียวช่องแรกตาเดียวช่องแรกอัพโอเคอืมเจอรไหมเอ่ยเจอไอ้ลูกเสตัสวพิเศษมาเอาเจเติมเอ๊เอาเอมาเล็วมาเล็วเอาจังหวะนี้เติม โอ้โอ้ยไหลไปเลยเปยเอาจังวันนี้อายเอาเติมเลยครับผมยิปี้ยิปี้เคลงไหมเค โอ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเปิดมาก็เอาเลยอ่ะบิ๊กเวนนี่มันต้องร้อยสิปะเอารือแกะอ่ะไอ้ยาสุดไปเลยอ่ะ ทุน400บาทนะโันี้ขอสัก2,000ก็พอจะเอาตังค์ไปกินชาบูนะผมก็เล่นได้แล้วควรรีบเลิกนะผมไม่ควรไปตอบเป็นอย่างนี้เกมเนีวไหลเนวไหลคุณสันใช้งานไม่เอ้ยเจ๊เติมช่องแรกช่องแรกเอ้าเรียบร้อยผมจ้างมานี่เอ้าเติมเลยครับผมว้าวว้าวเอ้าเติมเลยครับผมเจ๊เจ๊เอ้าเจ๊เติม าอานนี่มาแล้วมาแล้วมีไวเช่นมิงเอาเติมน่าจะไม่โอ้ยเก้า เลยเก้าโอ้ยเจเอาเลยนะผมผมมันแดกดีเพิ่์เกมใหม่มันเอาเรื่องเพิ่์ว่ะ เอาบานี่เติมเลยครับผมพิกเวนเรียบร้อยผมถึงเป้าไปนี่เรียบร้อยสองพันเจ็ดเอาเรื่องแค่น่ะอาจารย์นะครับนั้นๆไปต่อเนี่ยรอไรอยู่อืมมันไม่เลี้ยว ุ้ยไหลดีว่ะนี่ไปกันเถอะนอืม อืม เรียบร้อยผม สีมังทิงก็ช่วงนี้รักษาสุขภาพมันด้วยนะผมปิด อย่าลืมปิดแมสล้างมือนะผมก็กินเราช้อนกลางล้างมือนะครับผมยานเล่นไปคาเลย อ่าเป็นไงนี่มาเตือนเพื่อนๆอุ้ยอามาปัดจิ้งจอกอ่ะโอเค จริงเห็นไหมเห็นไหมสังเกตดูนะผมถ้าเราไปต่อเราจะโดนแดกอย่างนี้ผมมันจะค่อยๆดืนแล้วไปนนายเอาติมเมไหมไม่หรอกเรียบร้อยผมไม่น่ามีต่ออันเงี้ยเรือบอกเวลาที่เล่นตอนนี้นะผมเวลาที่เล่นตอนนี้ เป็นเวลาตีหนึ่งยี่สิบห้านาทีนะครับผม โอ้โห ว้าวสวัสดีครับทุนผู้ชมคุณผู้ชมทุกคนทุกท่าน เลิกเลยดีไหมโอเค เดี๋ยวเหลือ 2,000 ผมเลิกเลยละกันนะ ผมดูว่าถึงเป้าแล้วเนาะ700ช่างแม่โอเคอนนี้ปากซีนะ ผมไม่สบายนะ เจ็บคอนี้หน่อยนะ โอเคมันอีกทีนึงมันจะเป็น 95 นะ ผมก็ขอจบเลยดีกว่านะครับ ผมจบที่ 2,400 เอ้ย2,045 บาทนะผมทุนเรามาที่ 400 นะ ใครชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะ ผมเละเลยปกติจะตาม เพื่อจะไม่นลาดคลิใหม่ๆนะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขออนุญาตไปนอนก่อนนะไม่ไหวแล้วเอาตังค์ไปกินชาบู